วันนี้ผมอยู่ที่ไหน รู้ไหมครับ ว้าว นี่คือบล็อกแรกของผมและผมจะทำมันดีสุดครับวันนี้นะครับเราต้องกลับแล้ว เพราะว่าฝนนะฮะ ไอ้เหี้ยฝนนะฮะ มันตกนะฮะเข้าใจไหมก็เรากดไหม ทำให้ฝนฝนตกใช่ไหมใช่โกรธโกรธมากสอบตกรายการวันนี้ เป็นวันที่หนาวมาก ผมอยู่กับเพื่อนๆ แน่นอนว่า มันเป็นป่าดิบชื้นที่ผมต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมาก และเมื่อผมเจอสัตว์ ผมต้องปฏิบัติกับมันด้วยความหยั่งเกรง แต่ก่อนหน้านั้นเองผมต้องทำความเข้าใจกับสถานที่นี้ก่อน มันอยู่ในเขตหน้าหนาวและในนี้เป็นฤดูฝน แน่นอนว่ายุงรายกำลังออกไข่ ผมต้องค่อยๆค่อยๆเดิน และระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ตอนนี้ เราต้องกลับไปข้างบนนู้นอย่าใช่ไกลมาก เอ่อ อ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยจุดชมวิวผาดำครับ ต้องมาประมาณสักหน้าหนาวไม่ก็หน้าร้อนไปเลยพอมาหน้าฝนเนี่ย มึงต้องเจอกับฝนกับหมอกที่หนาสัดสัด แล้วก็เหนื่อยมากครับ เอ้ยมาแล้วมาแล้วทำไงครับ เรากำลังวิ่งหนี อะไรบางอย่าง นี่คือฝนนี่ดูดิคนเี่ยเลยคือเดินไปทางไหนก็มีแต่หมอกดูดิ ดูมัน คือเดินไปทางไหนก็มีแต่หมอกหมอกหมอกก็มีแต่หมอกหมอกหมอก หมอกไม่คนเยอะ ครับ ดูหมอกดิ มาเนียทั้งทีเจอหมอก เจอหมอกนี่ก็ดีแล้วเลยแต่หมอกไม่คุ้มเฮียโคตรเฮียเลยตอนนี้ ดูดิโคตรมากฟังเสียงไอ้เหี้ยฝนนะครับโอ้สวัสดีครับ ที่เดิมครับ เมื่อกี้เดินลงไป สามรอบแล้วครับ แต่สุดท้ายเราเรากลับลบไปที่เดิมนครับไอ้ฝนเฮียนี่แต่ครั้งนี้ฝนตกของจริงเออโอ้เซ็งรู้สึกเฟลไหมครับ คุณแบกิวเหตุการณ์แบบนี้ เออ ผมต้องเพราะมันแบบ โคตรเลวร้ายอากาศแบบนี้ อากาศแบบนี้กับ สังคมแบบนี้นะครับ แย่มากนะครับ ดูไปนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไป มาดูสีหน้าทุกคนกันก่อนฝนตกแม่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งละมันมันตกดูดูสิฮะ ตกไม่หยุดไปไหนก็ไม่ได้ อยู่ที่นี่อยู่ที่เดิม เป็นบล็อกแรกที่แบบโอ้คนขี้ ตกวังโบบานอันที่สุดท้ายที่ผมจะมาแล้วเราก็จบบล็อกนี้เพียงแค่นี้นะครับชมยูสวยกันเลยดก่ามหยุดแล้วแล้วก็ได้เวลากลับบ้านบายเจ๊ Thank you.